เรียกมันว่ารักได้ไหม เธอว่าทุกๆคืนในตัวฉันละมาพอตื่นมาก็หวังที่จะได้เจอ กับเธอคนนี้ ทุกอย่างที่ว่ามาไม่รู้มันคืออะไร แต่ก็สรุปว่ามันคือรักได้ไหมเธอตั้งแต่วันแรกที่เราได้เจอกัน ไม่มีวันไหนที่ฉันจะลืมมัน ฉันเฝ้า รอละฉันก็นับวันเพื่อจะได้เจอเธอ อยากจะสารสัมพันธ์นึกถึงวันที่ได้อยู่เคียงกายอยากล้อคำหวานทำให้เรานั้นเขินอายดูแลกันในวันที่เราไม่สบายได้บอกละการจนแก่เท่าเป็นตากับยายไม่อยากให้มันเป็นเพียงแค่ภาพเบร์คำว่ารักยังไม่ออกจากปากเธอ ไม่อยากคิดไปเองละผมไม่อยากเพ้อถ้าเธอคิดเหมือนกันช่วยมายืนยันได้ไหมเธอ

ราะฉันคนนี้จะห่วงใยและดูแล ให้เธอนั้นอยู่สบายแล้วมีฉันคอยเทคแคร์ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ก็ยังมีฉันอยู่ ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ขอให้เธอได้รู้ My love is always be with you I will not lie I always say the truth uh และคุณเท่านั้นที่ทำให้ผมหวั่นไหว คุณเท่านั้นที่ผมรู้สึกว่าไม่เหมือนใคร When you got a problem I always be your behind I'm gonna love you until myself gonna die ไม่ว่าจะมองฟ้าเดือนและดาวไม่ว่าบนท้องฟ้า มีฝนหรือเปล่าแต่วันที่เธอ